ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนจากพาราฟิตสู่หมอนเปี่ยมสุข น้ำยางพาราค้นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนผสมของสารเคมี เพื่อใช้ป้องกันไม่ให้น้ำยางบูดเน่า แต่ส่วนผสมก็มีกลิ่นฉุนรุนแรง ทำลายสุขภาพ รวมถึงสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาน้ำยางพาราข้นชนิดใหม่ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตหมอน และที่นอนยางพาราที่มีคุณภาพดีและยังเป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับทีมนักวิจัย สวทช วิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยางพาราข้นพาราฟิตสำหรับการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราโดยเฉพาะ ช่วยลดการใช้สารเคมี และลดระยะเวลาการบ่มน้ำยางพาราข้นที่ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำยางพาราฟิต ในระดับอุตสาหกรรม แก่สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา มีการผลิตน้ำยางพาราฟิต 4.5 ตัน มีผลิตภัณฑ์หมอนจำหน่าย 2,250 ใบ ซึ่งในอนาคตจะขยายการใช้ประโยชน์น้ำยางพาราฟิต สู่ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรมต่อไป โดย m t e c h สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000